เฮ้ย บางแสน ทางไหน บางแสน บางแสน บางไหนบางแสนเออแบงแสนแบงไหนแบงแสนอะ